เรามาในหัวข้อ 1.2 กันนะคะ ซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องนโยบายรัฐและก็กฎหมายโทรคมนาคมในระยะแรก ซึ่งถ้าเราถามถึงกฎหมายโทรคมนาคมในระยะแรกนั้น เราก็จะจบกันที่การใช้การบังคับใช้รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับก่อนปีพศ 2540 นะคะ เพราะนั้นเรื่องไทม์ไลน์เป็นเรื่องที่สำคัญในการทำความเข้าใจเนื้อหา เพราะพัฒนาการทั้งตัวบริการตัวเทคโนโลยี แล้วก็นโยบายรัฐกับกฎหมายเนี่ยมีการเปลี่ยนครั้งสำคัญหรือเรียกว่าปฏิรูปเนี่ยในปี 2540 ซึ่งเราจะได้เรียนในส่วนของบทที่ 3 แล้วก็บทที่4นะคะที่บทที่ 4 เองก็จะเป็นช่วงของการบังคับใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปีพศ 2560 นะคะหากเรามีคำถามว่านโยบายรัฐเป็นอย่างไร กฎหมายโทรคมนาคมในระยะแรกเป็นอย่างไรเนี่ยอยากจะให้พวกเราดูกฎหมายหลักๆ 3 ฉบับนี้นะคะ ซึ่งทั้ง3ฉบับนี้เนี่ยที่จริงแล้วอาจจะมีฉบับก่อนหน้านี้อย่างที่อาจารย์พูดในหัวข้อก่อนหน้านี้นะคะว่า จะมีพระราชบัญญัติวิทยุโทรเลข แต่ว่าก็ใช้บังคับอยู่เพียงไม่ไม่กี่สิบปีนะคะ เราก็มีการประกาศใช้ฉบับ ที่เรียกว่าพระราชบัญญัติโทรเลขโทรศัพท์ ปีพศ 2477 แทน เพราะนั้นฉบับนั้นก็ถูกยกเลิกและแทนที่ด้วยฉบับนี้นี่เอง โดยหลักการการออกพระราชบัญญัติโทรเลขโทรศัพท์ อย่างที่บอกไว้ตอนแรกก็คือว่าเพราะเรามีบริการนี้เข้ามา แต่ถ้ารัฐมองว่าเป็นเรื่องที่จะต้องเข้ามาจัดการเข้ามาควบคุมนะหรือจะกำกับ รัฐก็ต้องออกเป็นตัวบทกฎหมาย เพราะนั้นเมื่อเรานำเทคโนโลยีโทรเลขและโทรศัพท์เข้ามาใช้ให้บริการแก่ประชาชนนะคะก็มีการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ แล้วก็ตามมาด้วยกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม ปีพศ 2498 แล้วฉบับนี้นะคะ ถ้าหากเราเทียบกับพรบพระราชบัญญัติโทรเลขโทรศัพท์เนี่ยพรบโทรเลขโทรศัพท์เนี่ยได้ถูกยกเลิกไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อปี พศ2540 นะคะด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อย่างที่อาจารย์บอกว่าฉบับปี พศ2540เนี่ยมีการปฏิรูปครั้งสำคัญ แล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับใหม่เข้ามาแทนที่นะคะซึ่งตรงนี้ทำให้พรบโทรโทรศัพท์ก็หมดความจำเป็นก็ยกเลิกไป แต่ว่าพรบหรือพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตพูดคำว่าเป็นพรบแทนนะคะเพราะว่าเป็นที่รู้กันว่าพระราชบัญญัติคงจะยาว พรบวิทยุคมนาคมเนี่ยในฉบับปีพศ 2498 เนี่ย เป็นหลักการกว้างๆ ที่พูดถึงว่า บริการอะไรก็ตาม ที่เราใช้ในการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นเสียงเป็นข้อความอะไรก็ตาม แต่ถ้าใช้คลื่นความถี่วิทยุ อุปกรณ์เหล่านั้น เครื่องมือเหล่านั้นจะต้องผ่านตามมาตรฐานนะคะซึ่งก็คือถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 2498 นี่เองพรบฉบับนี้ยังคงบังคับใช้อยู่นะคะในปัจจุบัน โดยที่อาจจะยังมีลักษณะของ คลุมเครือเล็กน้อยว่าตกลงยังใช้ไหมหรือถูกยกเลิกไป ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 40 แล้วเรามีกฎหมายจัดตั้งปี 43 แล้วก็พอมีรัฐธรรมนูญ 50 มีกฎหมายจัดตั้ง 53 แล้วณวันนี้เราใช้รัฐธรรมนูญ 60 แต่ยังคงใช้กฎหมายจัดตั้งฉบับ 2553 เหมือนเดิม แต่มีการปรับปรุงปี 2560 และ 2562 ตามมาก็ตาม ทั้งหมดนี้ ยังเป็นข้อโต้เถียงอยู่ว่าตกลงพรบฉบับนี้ยังคงสถานภาพเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นก็เลยจะเป็นประเด็นที่เราจะต้องติดตามต่อไปนะคะ ว่าจะยังบังคับใช้ไหม โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของการปรับใช้กฎเกณฑ์เพื่อเตรียมรองรับบริการกิจการโทรคมนาคมที่มาในรูปของสิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมนะนี่จะตั้งข้อสังเกตให้พวกเราก่อนจะได้ไม่สับสนนะคะ อีกทีนะคะ พรบโทรเลขโทรศัพท์ 2477 ใช้ทอดยาวถึงจนกระทั่งมีรัฐธรรมนูญ 40 มีกฎหมายจัดตั้งปี 43 ฉบับนี้ยกเลิก พรบวิทยุคมนาคมก็ยังเป็นที่ตั้งข้อสงสัยกันอยู่ ก็โดยส่วนใหญ่ก็ยังมองว่ายังคงบังคับใช้อยู่ โดยเฉพาะถ้าเรามองที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือ กสทช หรือ NBTC นะคะ ก็ยังคงพูดถึงกฎหมายฉบับนี้นะคะ บทความแล้วก็การวิ เคราะห์วิพากษ์ทั้งหลายในการปรับปรุงกฎหมายก็ยังพูดถึงกฎหมายฉบับนี้อยู่นะคะ ฉบับที่3นะคะคือ พระราชบัญญัติกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ซึ่งก็ออกมาในเวลาไล่เลี่ยกันคือ 2498 ออกมาเพื่อรองรับอย่างไร ต่างอย่างไรกับพรบวิทยุคมนาคมพรบวิทยุคมนาคมจะพูดถึงเรื่องการใช้คลื่น พูดถึงเรื่องการมาตรฐานของอุปกรณ์ หน่วยงานที่จะทำหน้าที่ในการตรวจอุปกรณ์ แล้วก็หน้าที่ในการหนึ่งที่สำคัญมากคือ ในอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่วิทยุพวกนี้นะคะ มันจะเกิดการเขาเรียกว่าอย่างที่อาจารย์จะจะได้มีการอธิบายเพิ่มเติมในบทต่อๆไปว่า เวลามนุษย์เราเมื่อใช้อุปกรณ์สื่อสารเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ย มันก็จะมีบางครั้งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะมีกำลังสมมากขึ้น เราอยากติดต่อสื่อสารได้มากกว่าคนอื่นเขาอยากมีความได้เปรียบ เราก็เพิ่มกำลังสมนะคะ หรือบางทีก็มีเหมือนกันที่ไม่ได้ขออนุญาต หรือขออนุญาตแต่ไม่ปฏิบัติตามกติกา เพราะอยากทดลองเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆ เพราะฉะนั้นเนี่ย หน่วยงานกรมประชาเลขที่ออกตามที่จัดตั้งมาพร้อมกับกฎหมายพรบโทรเลข โทรศัพท์และก็วิทยุคมนาคมเนี่ยนะคะก็จะทำหน้าที่ที่เขาเรียกว่า สอดส่องหรือมอนิเตอร์ริงนะคะว่า มีใครที่ทำไม่เป็นไปตามมาตรฐานไหม ก็จะมีอำนาจในการจับกลุ่มหรือว่าเพิกถอนใบอนุญาตนะคะอันนี้ก็จะเป็น ลักษณะของการเขาเรียกว่าคอยสอดส่องไม่ให้มีการรบกวนกันของคลื่นความถี่วิทยุนั่นเองนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ากิจการที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุเนี่ยหน่วยงานของรัฐก็ระลึกถึงอยู่เสมอว่า อย่างไรเสียก็มีโอกาสที่จะมีน้อยหรือมีการรบกวนกันของคลื่น แต่คลื่นที่เรามาใช้ในการให้บริการเนี่ยแน่นอน ถ้าอุปกรณ์นั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดนะคะทั้งอุปกรณ์ไม่ว่าจะนำเข้า หรือผลิตเองก็ตามก็ต้องมีมาตรฐาน เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปตามมาตรฐานแล้วเนี่ยเราได้ จำกัดกำจัดใช้คำว่า กำจัด noise ที่ไม่ที่ไม่ไม่พึงประสงค์นะที่เขาเรียกว่าก่อให้เกิด harmful interference หรือว่ารบกวนกันอย่างรุนแรงเนี่ยเขาก็ได้ทำมาแล้วนะคะไม่งั้นไม่สามารถผ่านมาตรฐานของโรงงานได้ แล้วก็ไม่สามารถที่จะนำมาสู่ท้องตลาดได้ อันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งสำหรับการใช้กฎหมายวิทยุคมนาคมฉบับนี้นะคะกลับมาที่เดิมของเราคือพระราชบัญญัติกิจการวิทยุกระจายเสียงต่างอย่างไร ต่างตรงที่ว่าการใช้คลื่นความถี่วิทยุ เราจะใช้เพื่ออุปกรณ์เช่น เขาเรียกว่าวอกกี้ท็อกกี้คือการคุยกันเหมือน นิสิตนักศึกษาหรือนักเรียนทั่วๆไป เวลาทำกิจกรรมเรามักจะเห็นเขามีอุปกรณ์วิทยุสื่อสารขนาดเล็กนะคะ แต่เป็นการสื่อสารระยะสั้นนะคะไม่ได้ไม่กี่กิโล เพื่อที่จะดูแลกิจกรรมได้ทั่วถึงนะคะคุณกิจกรรมรับน้องกิจกรรมปฐมนิเทศอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีสตาฟทำงาน อันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆที่พวกเราจะเห็นว่าเขามีวอกกี้ท็อกกี้ซึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะต้องผ่านตามมาตรฐานพรบวิทยุคมนาคมเท่านั้น แต่ถ้าเราจะทำเป็นการถ่ายทอดสด นะคะที่ทำให้จากเหมือนที่อาจารย์ทำอยู่ถ่ายทอดจากหนึ่งคนแล้วไปสู่คนที่รับฟังเนี่ยทั่วไปนะคะถ้าส่งแต่เสียงเขาเรียกว่าวิทยุกระจายเสียงอย่างที่อาจารย์บอก ถ้าส่งทั้งภาพและเสียงเรียกว่าวิทยุโทรทัศน์ แล้วมันมีสาระสำคัญคือส่งเพียงคนเดียว อาจารย์พูดอยู่คนเดียวคนฟังเป็นเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดจำนวน ถ้าเขามีเครื่องรับ เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะคะมันก็จะมีผลกระทบในวงกว้าง แล้วรูปแบบบริการตัวนี้ก็เลยจำเป็นต้องมีเนื้อหาที่จะต้องเข้ามาเข้ามากำกับมาจัดการมาบริหารจัดการ เช่นเรื่องมาตรฐานการพูดนะคะ อันที่จริงอย่างตัวอย่างอาจารย์เนี่ยอาจารย์ออกรายการไทยมุกอย่างนี้ถ้าเราพูดถึงว่าอาจารย์จะบอกรายการไทย PBS นะคะอาจารย์อาจจะไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสมาบรรยายพูดก็ได้ เพราะมันจะมีเรื่องของการกำกับมาตรฐานของการพูดนะคะเขาเรียกว่าใบอนุญาตในการเป็นผู้ผู้ประกาศข่าวใบอนุญาตของการเป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก็คือกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นคนที่ ตามตามกฎหมายในระยะแรกนะคะปัจจุบันก็ยังมีแต่อยู่ระหว่างกำลังจะหลอมรวมกับเข้าไปที่องค์กรใหม่คือ กสทชนะคะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในในในบทต่อไป แต่ในช่วงแรกเนี่ย เมื่อเรามีมุมมองแบบนี้นะคะในพระราชบัญญัติกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุทัศน์เราก็จะมีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลก็คือกรมประชาสัมพันธ์ ที่จะเป็นคนที่กันกรองนะคะออกใบอนุญาตให้กับผู้ดำเนินรายการผู้ประกาศข่าว เพราะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าผู้ประกาศข่าว แต่ละท่านเนี่ยก็จะออกเสียงอักขระนะคะแล้วก็ใช้ภาษาที่เป็นทางการได้อย่างเหมาะสมนะเป็นไปตามหลักภาษาไทยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยการจะประกอบกิจการนี้ผู้ประกอบกิจการก็ต้องมีมาตรฐานนะคะจะต้องมีความระมัดระวังให้ได้ทั้งเรื่องของทางด้านวัฒนธรรมภาษาและก็ความถูกต้องนะครับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ เพราะสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์คือ ทรงจากหนึ่งคนเพื่อสื่อสารไปยังวงกว้างคนทั่วไป เพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของความมั่นคงของรัฐอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นกรณีที่ใครต้องการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงพูดง่ายๆเปิดสถานีวิทยุนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้ดำเนินรายการทั้งหลายแล้วก็สถานีโทรทัศน์แล้วก็ผู้ดำเนินรายการทั้งหลาย ก็จะต้องเป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้ อันนี้คือโดยหลักการกว้างๆว่า ในระยะแรกโทรคมนาคมของเรามีความชัดเจนว่าสื่อแบบไหน ข้อความก็อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ นะคะ ก็คือโทรเลขโทรศัพท์นะคะ อย่างนี้แล้วก็บังคับใช้อย่างไรท่านี้ในส่วนของถ้าเป็นวิทยุกระจายเสียงก็ใช้อีกฉบับหนึ่ง มันจะแยกเป็นเป็นฉบับฉบับไปได้ง่าย ซึ่งต่างจากในปัจจุบันนะคะ